ร้องเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆเนาะกะมือนี่เวลาที่เล่นเนาะค่ะ เออมีคนถามว่าคือบ่ร้องเล่นช่วงบ่ายแน่ตอนนี้กะหกโมงแรงเนาะค่ะกะร้องขยับเวลาเล่นไปเรื่อยๆหากผู้ใดมักัดใดกะร้องเล่นเบิ้งเวลานั้นก่อนเนาะค่ะห้าจากให้แน่ใจโอ้โหอย่าลืมเช็คไม่ก่อนเนาะค่ะสำคัญเลยคือเช็คไม่ก่อนเนาะ อ่าพอเช็คไม่เสร็จแล้วเขากะจังมาเล่นเนาะค่ะฮัสมมติว่าเป็นที่พอใจแล้วถามว่าพอใจจังไดเออผู้ใดเอ่อถ้าสมมติเอาตามหนูนานะหนูนาเล่นได้ประมาณสักเอ่อแตกติดต่อกันสักหาครั้งหกครั้งนี่อย่างประมาณเนี่ยว่าแม่นติดต่อกันดอกในในไม่เช็คอะติดต่อกันเขาเป็นว่าไหนว่าแม่นติดต่อดิโอ้ยบอกเรื่องติดต่อหากไม่เช็คได้ประมาณจักหาเทียบขึ้นไป เออหนูนาจังสี่เหรียญต่อเนาะค่ะลังเที่ยกะเช็คก้อนเหรียญมาเรียบร้อยแล้วอะล่ะ จังสิ เริ่มเล่นแล้วค่ะ โอเคสองร้อยสิบาบาท ปั้นหอดสามร้อยบาท เดี๋ยวเขาจะปรับไม่อีกเทียนึงเนาะสำหรับสูตรโลมาของหนูนะสิบเปอร์เซ็นต์นี่ ค่อยๆเล่นไปไลค์กับโอเคอยู่นะ แจกกันองุ่นแต่ว่าพวกเขาเนาะโอเคโลค่ะ โอ้โหเออ แถวหนึ่งมาเก้าสิบห้าบาท สิงโตค่ะโอเคหนึ่งร้อยห้าบาทเนาะค่ะ ตอนนี้ก็ 300 แล้ว ไปค่ะปรับไม่ 30 บาทไส้ออโต้10ั้ง คือเก่าเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่ร้องเล่นสูตรออโต้หนูนะแนะนำว่าก้อนเล่นออโต้ทุกเทียโอ้โห200 เช็คไม่ก่อนสำคัญสำคัญที่สุดเลยบอกหลายเทียเลยนะเรื่องเช็คไม่เนี่ยเอออีก 10 บาท โอเคค่ะได้เข่าฟรีสปินอีกที่ข้าง แล้วกะ270 บาท ออกฟรีสปินนี่หนาจะได้ปรับใหม่เนาะแต่ว่ามันเหลือออโต้อีก 6 เที่ยกะจังว่ากัน เออ 10 บาท โลค่ะ ดีบ่ดีแบบอีก6ข้างที่เหลือนี่บ่เข่าก็มีเนาะ โอ้โห สภาพ 300 บาทค่ะ เออ 30 ตอนแรกคิดว่าตาสีได้ปรับใหม่เลย อีกหาเทียร้องเบิ้งว่ามันสีได้ปรับบอโอ้โหเออ แถวหนึ่งมาร้อยแปดสิบกะ ยั้งดี บวกไม่อีกแถวหนึ่งนะคะร้อยแปดสิบบาท โอเค แจกกันค่ะอางุ่นน้ำสวย โอ้โห ขาด 30 บาทขาดอีก 30 บาทได้ปรับไหม อีก10บาทมาแล้วค่ะสำหรับผู้ใดที่บ้านในเขากุมเทเลแกรมแล้วค่ะ เดี๋ยวนูนะ สิปักหมุดลิงไปหให้ใต้คลิปเนาะกดเขากุมเทเลแกรมมาได้เลยเนาะค่ะเขามีกิจกรรมให้เหรียญกันเสมอแล้วกะผู้ใดแบบสายฟิล์มเนี่ยต้องเขาเลยสำคัญเลยเนาะค่ะ เขามาร่วมสนุกกันได้ โอเค 20 บาทสำหรับเกมโลมาเป็นเกมสำหรับมือใหม่เลยเนาะค่ะโอ้โหลอยแปดสิบบาท วิธีการเล่นโลมานี่บ่ยุ่งยากเนาะค่ะเล่นง่ายๆเนาะไปเจ็ดร้อยแล้วปั๊บเป็น60บาทเนาะค่ะออโต้สิบข้างค่อนข้างที่สิเล่นง่ายเนาะค่ะโอ้โหสี่ร้อยหกสิบเฮ้ยเกือบเต็มช่องแล้วมงกุฎโอเคสำหรับโลมานี่เป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นง่ายเนาะอาจจะเป็นเกมที่หลาย ๆ คนที่ฮัดเล่น เกมพวกสล็อตพวกนี้ยังจะมาเล่นเนาะค่ะก็ถือว่าโอเคเลย เป็นเกมที่โอเคเกมนึงเลยเนาะค่ะ เสียบ่หลายเราก็ได้บ่หลายขึ้นกันสภาพ ถ้าอยากได้หลาย ๆ นี่ต้องไปพี่จีเนาะค่ะแต่ว่าโอกาสเสียก็คือหลายขึ้นกัน เออได้โลค่ะ สวย คอมโบซีแตกแล้ว คอมโบหามา ขออีกหลายบ่ค่อยง้ำมันไหนมันบ่ค่อยแบบ มีไลท์ที่มันเข่าคอมโบหกใจ่เนาะตอนนี้เขาฟรีสปินหาครั้งเนาะค่ะ เออหาร้อยเก้าสิบบาท สะสมที่ร้อยสี่สิบโอเค บวกมาอีกหกสิบบาทแล้ว อีกสามครั้งแล้วค่ะ เออยี่สิบบาทโอ้โหสภาพอ่ะบวกมาอีกสองร้อยยี่สิบบาทแปดร้อยสิบบาทโอ้โหร้อยยี่สิบอุ้ยเสียดายสิงโตอ่ะ ดับขวานห้าสลับกับแจกันนี่ก็ซิได้อีกแถวนึงนะ เออสี่สิบบาท ค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะ เล่นไปเรื่อย ๆ เล่นง่าย ๆเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บ่ใหได้กดติดตามกะฝากกดติดตามน้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่มักเบิ่งเกมโลมากอะเขามาติดตามสูตรดีๆได้เนาะค่ะ เออส่วนมากเอ่อโลมานี่ เล่นเป็นแบบเลือกเวลาเล่นจะดีที่สุดเนาะค่ะ เออเลือกเวลาเล่น แต่ว่าแต่นี่หนูนะคิดว่าอยู่กับเวลาเลยนะ ช่วงโบนัสช่วงฟันสิงโต แล้วก็สูตรน้ำเนาะค่ะเออสี่สิบบาทโอเคโอ้โหสองร้อยสี่สิบหลายช่อง่เนาะเมื่อกี้บวกว่าสองร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะอ่ะขาดอีกประมาณร้อยร้อยห้าสิบบาทเอ้ยสี่ร้อยห้าสิบบาท ได้ปรับไหม แต่ว่ากะไปได้เรื่อยๆเนาะค่ะเกมนี้โอเคเออร้อยหกสิบบาทค่ะ ค่อยๆเก็บไปเนาะค่ะ เกมโลมานี่เป็นเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นแล้วบอแมนเนาะแตกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือเกมอื่น จังพี่เจนี่นะว่ามันเป็นเกมที่แบบแตกเราเฮ็ดเงินได้ไวเนาะแต่ว่าโลมานี่เป็นเกมโอ้ยโบนัสมา เป็นเกมที่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เพื่อความชัวโอเคฟันสิงโตมาแล้ว ขวาค่ะ โอ้โห เปิดบาโลเลย สามโล สิไปใส่ห้าเป็นแบบนี้ ดวงนี่ยูตะกับโลอีหลีละโอเค ไปค่ะ โอ้โห มันต้องได้สามโล แท้ๆ สภาพ โอเค กลางค่ะ ทุเรศว่ะ เฮ้ย โห สุดท้ายบ่ได้ฟันโดนกะกับบ่ฟันติงโตอีกกะ ได้เป็นโลคือเก่าเนาะโดนโดนเขาเทียโอ้โอเคสิบข้างเนาะค่ะออโต้ร้อยนึงค่ะเออได้โลอยู่สวยโอ้เซ็งกับโลว่าหันตอนนี้กะเอ่อ ยังอยู่ในออโต้อยู่เนาะค่ะ เออ อีก 350 บาท 3ส0บาท ออโต้อีก6ครั้งแล้วค่ะ สวยซีช่ององุ่นเออ แจกันคอมโบ3คอมโบซี่ตรงมาโอ้โห ขาดอันเดียว ขาดอันเดียวแล้วค่ะ เออหาสิบบาท สวย โอเค เออ แถวนึงมา 300 เลย ออโต้เบิร์ดละไปค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสวย โอ้โหหาลอยเลยมาหนาจะมีมงกุฎนะละอีกหาลอยเอ้ยอีกหาสิบบาท เป็นหาลอยหาสิบบาทเนาะค่ะ อ่าขึ้นมาพันหาพื้นละแล้วกะผู้ใดบ้านในกดเขากลุ่มเทเลแกรมกะ ขอฝากไว้อีกเที่ยนึงเนาะค่ะ กดเขามาในกลุ่มเทเลแกรมเขามีกิจกรรมไฮเลนกันซุ้มมือสำหรับสายฟรี เออผู้ใดที่มักเครดิตฟรีกับกดเขามาได้เลยเนาะค่ะเขามี ให้เล่นเนาะคะ่ะ กะเขามารวมกิจกรรมกับเขาได้เลย โอเค ตอนนี้กะขึ้นขึ้นลงลงเออเจ็ดร้อยห้าสิบบาท ถ้าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่เป็นโล่เนาะคะ่ะ เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเป็นโล่พันสามเป็นดับฝานสามร้อยนี่จะเป็นองุ่นกับแจกันเนาะแถวนึงสังเกตง่าย ๆ เลยไม่ต้องเบิ้งก็ได้ ประมาณนี้สวยเจ็ดร้อยห้าสิบเห็นบ่แจกัน โลค่ะ เออ ได้คอมโบซี่ีแล้วมา คอมโบซี่ค่ะ 250 บาท โอเค 1,250 บาทแล้วนะคะ เราก็เข่าฟีสปินอีก4เทีย โอเค เออ 200 โอเคแจกันอีก 50ค่ะมาอีก สวย อีก 50 บาท อีก3ข้างค่ะ เออ 350โลค่ะ โอเคอยู่นะ เวลานี่กะโอเคอยู่ สวยห้าสิบบาท อ่ะหมดละเอออีกร้อยห้าสิบโอเคค่ะ 2,200 บาทเนาะค่ะสำหรับรอบนี้เดี๋ยวนูนะกะขอพอส้ำมี้ก็แล้วกันเนาะค่ะ3,780 บาทเนาะเอามา 250 บาทกะถือว่าโอเคเลยบ่หนาเกียดปันไหน แต่ว่าหากสิไฮดีเขาเลือกไปเล่นช่วงตอน จังโมงนะ11โมงอืม กำลังดีเลย 11โมงโอเค เดี๋ยวเจ้าในหนูนากะขอฝากไปน้ำแน่นะคะกับช่องรักฟันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนาน้ำแน่นะคะแลอกกะอย่าลืมกดเข่ากลุ่มเซียนพ่อม VIP เนาะเออเขามีกิจกรรมให้เล่นกันเสมอเนาะค่ะโอเค เดี๋ยวจังใดเมื่อนี่หนูนากะขอโตลาไปก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับเมื่อนี่สวัสดีค่ะ